ยินดีต้อนรับกลับมาสู่วิดีโอไซต์ทูโกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่คุณให้เรามาตลอด ถ้าคุณสงสัยเกี่ยวกับหัวข้อนี้ แหล่งอ้างอิงอยู่ในคำอธิบายด้านล่างค่ะ มีใครยอมเปิดเผยกับคุณว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า ถ้ามี คุณตอบเข้าไปว่ายังไง หรือว่าคุณพยายามช่วยโดยการพูดว่า บางที ฉันก็เศร้าเหมือนกัน ถึงแม้ความพยายามช่วยจะน่าขอบคุณคำตอบแบบนี้อาจหมายถึง คุณอาจเป็นหนึ่งในหลายคนที่ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างความเศร้าและโรคซึมเศร้า ดูผิวเผิน มันดูเหมือนเหมือนกัน แต่ว่ามันมีความแตกต่างที่สำคัญอยู่หลายข้อ โรคซึมเศร้า นิยามโดยสมาคมจิตวิทยาในอเมริกา เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ ลักษณะคือรู้สึกแย่อยู่ตลอด และมีความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรม มากกว่า 25%ของประชากรโลก ทรมานจากโรคซึมเศร้า เป็นความเจ็บป่วยทางจิต มากที่สุดในโลกมากกว่า 25%นั่นคือประมาณหนึ่งในสี่คน น่าตระหนักเลยใช่ไหมล่ะ เพราะอย่างนั้นนี่คือ 6 ความแตกต่างที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างความเศร้าและโรคซึมเศร้า 1. ความเศร้าเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ โรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยทางจิต เหมือนกับการจามและการไอ ที่อาจมาจากสิ่งระคายเคืองอย่างพริกไทย แต่คุณไม่ได้เป็นหวัด เหมือนกันกับคุณรู้สึกเศร้าได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า ความเศร้าเป็นส่วนหนึ่งของแถบแสดงอารมณ์ตามปกติโดยธรรมชาติ ที่เราทุกคนก็เป็นการตลอดชีวิต รู้สึกเศร้าคือตอบสนองปกติกับความเจ็บหรือทุกข์ใจ มันมาแล้วก็ไป จางหายเมื่อสิ่งกระตุ้นไม่อยู่แล้ว โรคซึมเศร้าไม่ได้มาแล้วก็ไป มันไม่ได้มาเพราะตอบสนองความเจ็บหรือทุกข์ใจ มันก็แค่อยู่ โรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในความเจ็บป่วยทางจิตที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในโลก ส่งผลกระทบต่อคนมากกว่า 16.1ล้านคนเฉพาะในอเมริกา 2. ความเศร้านั้นสั้น โรคซึมเศร้านั้นอยู่ยาว เพราะความเศร้าเป็นเพียงสภาวะอารมณ์หนึ่ง ปกติมันก็อยู่ไม่นานนัก คนส่วนใหญ่รู้สึกเศร้ากับบางสิ่ง ครั้งละสองสามชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นมันก็จางหายไปเอง โรคซึมเศร้าไม่ใช่ โรคซึมเศร้ามันเดือรัง และช่วงระยะที่ซึมเศร้า อาจยาวนานเป็นเดือน หรือเป็นปีในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้รักษา มันเป็นภาวะร้ายแรงที่ต้องได้รับการดูแล โดยผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาจนกว่าจะดีขึ้น 3. ความเศร้าชัดเจน โรคซึมเศร้า คลุมเครือ ความเศร้าบางครั้ง ก็กระแทกมาจากไหนไม่รู้ แต่ก็มีเหตุผลเบื้องหลัง เหตุการณ์ที่ระบุได้ เช่นทำงานพลาด ความผิดหวังในงาน หรือสูญเสียคนรักทำให้เศร้าได้ ขณะที่มันง่ายที่จะบอก หรือเล่าให้ใครฟังว่าทำไมเราเศร้า สิ่งเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับโรคซึมเศร้า ไม่เหมือนความเศร้า โรคซึมเศร้า ไม่ใช่ปฏิกิริยาตอบสนองกับเรื่องร้าย สิ่งที่ยาก คือคนซึมเศร้า ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเศร้า อาจจะจริงที่ระยะซึมเศร้าอาจถูกกระตุ้นโดยบางเหตุการณ์ แต่ว่าส่วนใหญ่ โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุใด ๆ 4. ความเศร้าเป็นเรื่องส่วนบุคคล โรคซึมเศร้าเป็นเรื่องสากล ความเศร้าเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล การเกิดขึ้นและการวัดความรุนแรงขึ้นอยู่กับการรับรู้ของคนคนนั้นเท่านั้น โรคซึมเศร้าต้องได้รับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญ การเกิดขึ้นเสมอๆของกลุ่มอาการบางอย่าง ความเหนื่อย หมดความสนใจ ความเจ็บปวดทรมาน หรือปวดตัวท่ามกลางผู้คน จะต้องปรากฏเพื่อให้นักจิตวิทยาบอกได้ว่า ใครเป็นโรคซึมเศร้า 5. ความเศร้าส่งผลระยะสั้น โรคซึมเศร้าส่งผลระยะยาว ความเศร้าอย่างที่บอกตอนต้นว่ามันสั้น และจางคลาย ฉะนั้น คุณอาจโทรลาป่วยสักหนึ่งวัน หรือปฏิเสธเมื่อถูกชวนไปข้างนอกครั้งสองครั้ง ในระยะเวลาสั้นๆ อย่าง 1 สัปดาห์ คุณก็เริ่มใช้ชีวิตปกติ ชีวิตคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักเพราะคุณยังคงมีงานทำปกติ และชีวิตก็เข้ารูปเข้ารอย โรคซึมเศร้าไม่ใช่แค่เรื่องเบาๆ เพราะมันส่งผลกับชีวิตทุกๆ ด้าน มันส่งผลในทางลบไม่หยุดหย่อนกับทุกอย่าง ตั้งแต่ผลการทำงาน จนถึงสุขภาพ และถึงรูปแบบการคิด คุณอาจรู้สึกยากที่จะรู้สึกดีกับตัวเอง มีประสบการณ์รู้สึกผิด ไร้ค่า และไม่มั่นคงในใจ นี่คือเหตุว่าทำไมโรคซึมเศร้าระดับรุนแรง ถึงเกี่ยวพันกับความคิดทำร้ายตัวเอง และฆ่าตัวตาย ข้อ 6. ความเศร้ากระทบอารมณ์ โรคซึมเศร้ากระทบชีวิต เมื่อคุณเศร้า ปฏิกิริยาปกติคือพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้น โดยเบี่ยงไปสนใจเรื่องดีๆ สนุกๆ ยังออกไปกับเพื่อน ทำงานอดิเรกที่ชอบ หรือแม้แต่เล่าให้ใครที่ไว้ใจฟัง แม้ว่าความเศร้าให้ความรู้สึกท่วมทน้น และรายร้อมไปหมด มันก็ยังมีเวลาที่คุณ หัวเราะ สนุก และมีความสุขจริง ๆ โดยไม่มีอะไรซ่อนอยู่ แต่ความทรมานกับโรคซึมเศร้า โดยเฉพาะระหว่างช่วงดำดิ่ง ไม่ง่ายเลยที่จะรับมือ เพราะมันยากที่จะรู้สึกดีกับอะไร สิ่งที่คุณรักก็ดูจะไม่มีความหมาย แบตเตอรี่ในตัวคุณดูแห้งเหือด คุณไม่มีพลังพอแม้แต่กิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่าง ทำงาน ไปเรียน หรืออาบน้ำ โรคซึมเศร้ายังทำลายรูปแบบปกติในการกินและนอน โดยปัจจัยทั้งหมดนี้ คุณน่าจะจบที่การอยู่บนเตียงทั้งวัน รู้สึกว่างเปล่า สิ้นหวังและโดดเดี่ยว ความรู้ความแตกต่างระหว่างความเศร้าและโรคซึมเศร้า มีประโยชน์มากที่จะช่วยคุณเข้าใจความเจ็บป่วยทางจิต มีความเชื่อและความเข้าใจผิดที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า เช่น มันเลือกได้ มันหลอกลวงและอีกเยอะ ฉะนั้น การให้ตัวเองรู้เรื่องนี้ทำให้คุณเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนที่ทรมานกับมันได้ดีขึ้น รวมทั้งคุณด้วยวิดีโอนี้โดนใจคุณบ้างไหม มีใครที่คุณอยากช่วยอยู่หรือเปล่าหากคุณสนใจเรียนรู้เพิ่ม ในวิดีโอของเรา 5 สัญญาณเงียบของโรคซึมเศร้า และสิ่งที่โรคซึมเศร้าทำให้เราทำ ลิงก์อยู่ในคำบรรยายด้านล่างค่ะ กรุณากดไลค์ แชร์ และลงทะเบียน เพราะคุณช่วยไซทุกโกจึงช่วยเสริมความเข้าใจให้ทุกคนได้ และพบกันใหม่ ขอบคุณค่ะ